ว้าเศร้าหลินซ็อกเกอร์นะผมอ่าเกมเกมอยู่ในค่ายของพีจีสล็อตนะผมเติมเติมเติมเลยครับผมฮปปี้ฮปปี้ฮปปี้ โอเคครับผมขอกร ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนะเกลนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกมเศร้าหลินซ็อกเกอร์นะครับผม และอยู่ในค่ายของพีจีสล็อตนะผมสล็อตพีจีสล็อตพีจีล่าสุดนะผม เราเอาทุนจากคลิปที่แล้วบักเกมทูดหนวดสีส้มนะ ผมมาต่อในคลิปนี้เลยนะครับผมไม่เลิกด้วยไม่ถอนนะครับผมอ่าเราเอากำไรที่ได้จาก เกมที่แล้วมานะคือไอเกมตัวพูดตัวจิ๋วสมบัติของพูดอะไรนั่นนะนะครับผมเอามาเล่นต่อนะ เอาเล่นต่อดูซิ เราจะได้กำไรกันไหมนะผมหรือหมดตูดก็หมดแค่ 300เท่านั้นนะ โอเค ก่อนนี้ข้าไปรับชมคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หนุ่มนักเลยกันด้วยนะครับผม และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผม โอเคคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำอุ้ยมาถึงมันก็เอาเรื่องเลยว่ะ50 บาทนะผมตอนนี้เริ่มเบ็ดที่ 50 บาทโอ้ยได้ทั้งแรกมานะมึง ว้าวเศร้าหลินซ็อกเกอร์นะผมอ่า เกมเกมอยู่ในค่ายของพีจีสล็อตนะผม เติมเติมเติมเลยครับผม ไม่ต้องพูดว่าทำเพลงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าผมจะเรื่องอะไรถ้าคราวนี้แล้วเราแตก โดยตัวข้างบนนียผมเราก็ต้องเอาตัวข้างบนดิไอ้วัดใจมันอยู่ในสายเลือดมาดิวัดใจมันอยู่ในสายเลือดสี่หมุนไปหนึ่งทีไป โอ้มาถึงก็เอากูเลี้ยวให้มันเจอ นบึ้มสุดแรงไม่แก่เวนเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ไม่กี่ตัวนะสี่พันสี่เลยเฮ้ยไม่กี่ตัวเองเนี้ยโอ้ถ้ามาแบบเต็มมของอันนี้แล้วก็เติมเฮ้ยมาเหลวมาเหลวรอบสท้ายขอละ โอเค เลิก เลิกครับผมเลิก ไม่เล่นต่อแล้ว เลิกเลย สี่ฟีสปิน นะครับผมดูดิ ดูเอาละกัน เอาเรื่องจัดเลย กดยังไม่ถึงพันเลยแม่งเข้าฟีสปินนะ โอเคเจ็ดพันแล้วจากสองพันนะผม โอ้โหกำไรนะเนาะใครชอบคลิปนี้นะผม อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผมไม่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมนะ ก็วันนี้อาจจะเล่นไวไปนิดนึงนะผมเดี๋ยวผมลงคลิปให้บ่อยๆละกันนะครับผมโอเค วันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ